พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนติดตามเส้นทางอพยพเหยี่ยวนกเขา เขาดินสอจังหวัดชุมพรขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมเหยี่ยวที่ดีที่สุดหนึ่งในห้าของโลกครับ แต่ละปีมีเหยี่ยว และนกอพยพผ่านหลายแสนตัว นักวิจัยไทยติดตามศึกษาเส้นทางอพยพเหยี่ยวนกเขาเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาเขาดินสอสู่แหล่งท่องเที่ยวฐานความรู้ครับ นักวิจัยไทยติดตั้ง เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ ในเหยี่ยวนกเขาพันจีน 4 ตัว และเหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่น 4 ตัว บริเวณเขาดินสอ จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามเส้นทางอพยพ ผลการติดตามพบว่าเหยี่ยวนกเขาพันจีนเดินทางไกลถึงประเทศติมอร์เลสเต ก่อนจะอพยพขึ้นเหนือผ่านทะเลอันดามัน เมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลง และบินผ่านเขาดินสออีกครั้งนับเป็นเส้นทางอพยพที่สมบูรณ์ ขณะที่เหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่น อพยพไปเกาะบังกา ประเทศอินโดนีเซีย และบินกลับไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์ ในแคว้นอามูประเทศรัสเซีย โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การอนุรักษ์ และการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันภัย คุกคาม และพัฒนาเขาดินสอสู่แหล่งท่องเที่ยว บนฐานความรู้ต่อไป โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000